บทที่ 1 แอนิเมชัน3 มิติเบื้องต้น เราจะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแอนิเมชัน3 มิติ การผลิตสื่อแอนิเมชัน3 มิติ โปรแกรมแอนิเมชัน3มิติ โปรแกรม Blender 3D แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งาน การทำ Key Animation เราจะมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Key Animation ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น และนำเสนอผลงานพร้อมอภิปราย